ไปกสิบทีโอ้โหท่านผู้ชมไปเลย โอ้หัวร้อนจัดนะ กดไม่เข้า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 ผมคิดอยู่ว่าวันนี้ผมจะเริ่มไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีนะท่านผู้ชม ขอเริ่มไปที่เบ็ดห้าบาทก่อนนะฮะท่านผู้ชม ไปสิบทีเลยครับผม ยังไม่เปิดเทอโมนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่เปิดเทอโบายสามตัวอย่างนี้ก็ ได้ดอกเดียวนเงียบจัดนะฮะท่านผู้ชม ไปสิบดอกนะขอเปิดเทอร์โมเลยดอกเนี้ยรถไปอย่างไวนะฮะรถไปอย่างไวนะฮะเปิดเปิดเทอร์โบแหละ ผมชอบอ่ะไปที่เบสิบทีด้วย เงียบกริบเหมือนแบบเหมือนไหลเป็นน้ำเลยนะท่านผู้ชมไปห่วไลาสามตัวช็อตเมื่อกี้เฮ้ยไอ้กสิบทีโอ้โหท่านผู้ชมไปเลย จัดนะกดไม่เข้าซื้อฟรีสปินเลยนะฮะคุ้มนะหมดหน้าตักนะครับผมดูเอ ู้ชมเอามาสิเออขอบ้าง 532วิ่งั้าหน้าฟ้ามาอีกตัวนนะฮะผู้ชมนะ ได้ลุ้นอีก เออ เอามาป่ะวะไม่มานะฮะเย็นแค่เะได้ มาหลอกนะฮะผู้ชม ไปไปไปไปไปไปไปผมหมดหน้าตักแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ ตัวร้อนจัด แต่เหมือนกำลังจะดีนะท่านผู้ชมมาขอย้ำอีกดอกหนึ่งเคช็อตนี้เท่าไหร่บาทอเคในสิบอุ้ยทูหกเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมมาวะหมูไม่ไม่มหอ่แล้วนะท่านผู้ชมโอ้ย มาอีกแล้วนะครับเออช็อตนี้ร้อยเจ็ดสิบสองเขียวแถวแรกไม่มาแต่ว่าเคมา เขียวแถวแรก ก็ยังไม่มาแล้วจะมาเมื่อไหร่นะฮะ เขียวแถวแรก โอ้ยช็อตนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะท่านผู้ชมมาแล้วนะจ๊ะ เริ่มมาแล้วครับ เขียวมาแล้วห้าเจ็ดหกไง อาจะมานะไอ้เขียวเอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมต้องเราต้องพูวิกฤตขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ บางทีเราต้อง ใจกับมันบ้างนะท่านผู้ชมต้องกล้าได้กล้าเสียบ้างนะ ห้าบ้างนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย ค้างนะคุณผู้ชมเมื่อกี้แม่งค้างนะ ค้างอย่างนี้แล้วจะเป็นเช่นไรนะ ค้างอย่างนี้แล้วจะเป็นเช่นไรนะฮะชมพูเจช้อยนี่สิบสี่คูณหกเข้าไปแล้ว วายมาอีกสามตัวสี่หกแปดหก าได้ดีนะครับหที่เจ็ดหมุนทีหมุนฟรีนะครับี่นี้สองสองห้าโอ้ยจะขาดทุนเรนะเกมนี้เจ๊อมา แล้วนะฮะต้องเป็ยนไว้ไอแคเจ็ดหกแปดม่วงอย่างนี้แปดร้อยหกสิบสี่สิบโอ้ยช็อตนี้งามมาลุนนะฮะ สองสี่หนึ่ง สองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะฮะ เงินรางวัลรวมก็สามพันสามร้อยบาทนะครับ เอาไงอ่ะ อีกทีอ่ะ อีกทีเราขอเพิ่มเบ็ดเป็นสองพันดีปะห้าขอเบ็ดสุดท้ายเลยแล้วกันนะท่านผู้ชม ก็ถ้าได้ ถ้าได้ก็โอเคนะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาเงินค้างไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะทุกผู้ชมถ้าผม ไม่ได้นะสิบเออเจไปอีกนะครับ เจ เออ เอาไว้แถวยาวอย่างนี้ก็หนึ่งพันสามยี่สิบบาท ตามคุณก่อนนะครับท่านผู้ชมตามคุณกันก่อนนะครับ อีกนะฮะชอตนี้เท่าไหร่ 324 บาท อย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนแล้วนะฮะ ทุกคนนะ โอ้ย จังหวะจะมาก็มาจัดๆนะฮะ กับสาวถ้ำนะครับท่านผู้ชม โอ้โหเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะิบหกบาท เหลือ ๆ ครับ พอดีกว่านะ เหลือๆ แค่นี้พอแล้วนะท่านผู้ชมพอดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้ถือว่าไร้กำไร เยอะเหมือนกันนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะสล็อตเล่นได้เราต้องรีบถอนนะครับอย่าไปจมเล่นอยู่กับเขานะไม่งั้นก็นั่นแหละครับรู้อยู่ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับน้องคนไหนนะ หรือว่าพี่ๆคนไหน อยากให้ผมทำเกมอะไรนะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ร่างวิดีโอนะ เดี๋ยวผมจะจัดให้นะพี่ๆน้องๆครับ ไปแล้วครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะ สวัสดีครับ